ต่อไปนะคะ เราจะมาดูกันต่อในฟังก์ชัน year นะคะฟังก์ชัน year จะแสดงค่าเฉพาะปีจากข้อมูล ที่อยู่ในรูปแบบของวันที่ที่เรากำหนดไว้ มักใช้ในกรณีที่ต้องการแสดงค่าปี เท่านั้นนะคะ รูปแบบก็คือเท่ากับ year แล้วก็ในวงเล็บคือ serial number นะคะ serial number ก็คือวันที่ที่เราต้องการค้นหาค่า year ค่ะ ตัวอย่างนะคะ เราเรียกใช้ฟังก์ชันจากแท็บ Formula นะคะ แล้วก็เรียกฟังก์ชันเยียขึ้นมา นะคะ ทำการอ้างอิงเซลล์ นะคะ ของวันที่ที่เรากำหนดไว้นะคะเสร็จแล้วคลิก โอเคค่ะ นะ ก็จะได้ได้ค่าเยียนะคะ ที่เป็นค่า 2010 ต่อไปนะคะเราจะมาดูตัวอย่างนะคะ จากการใช้ฟังก์ชันเกี่ยวกับวันที่นะคะ ตัวอย่างจะเป็นการคิดคำนวณจำนวนปีที่พนักงานทำงานนะคะโดยในโจทย์นะคะจะกำหนดวันที่ปัจจุบันแล้วก็วันเริ่มทำงานมาให้นะคะ โดยเราได้ ใช้ฟังก์ชันเดทนะคะในการกำหนดวันที่นะคะมา ก่อนแล้วนะคะ ทีนี้เรามาทำการคำนวณจำนวนปีนะคะขั้นตอนแรกนะคะเราเอา เมาไปคลิกที่เซลล์ที่เราต้องการหาผลลัพธ์ก่อนนะคะ จากนั้นก็ทำการใช้สูตรนะคะ ในการคำนวณหาจำนวนปีนะคะ เท่ากับนะคะ ในวงเล็บ แล้วก็เอาจำวันที่ปัจจุบันนะคะ ลบด้วย วันที่เริ่มทำงาน แล้วก็หารด้วย 365 วัน นะคะ เพราะว่าเราคิดออกมาเป็นปีเราต้องหาร 365 ด้วยนะคะเสร็จแล้วจะได้เป็นจำนวนปีนะคะ หลังจากนั้นเราทำการ copy สูตรนะคะ จะได้จำนวนปีที่ทำงานของพนักงานแต่ละคนนะคะ ต่อไปนะคะจะเป็นการแนะนำฟังก์ชันเกี่ยวกับเวลานะคะ โดยที่นะคะ มีฟังก์ชัน how แล้วก็ minute นะคะ โดยที่ มีหน้าที่นะคะในการส่งกลับค่าชั่วโมง และส่งกลับค่านาทีนะคะรูปแบบก็คือ how แล้วก็ serial number นะคะ แล้วก็ minute แล้วก็ serial number นะคะ โดยที่ serial number ก็คือค่าของชั่วโมงหรือว่านาทีนะคะ เรามาดูตัวอย่างกันนะคะ ตัวอย่างจะเป็นการคิดเวลาทำงานของพนักงานในแต่ละวันนะคะ ว่าพนักงานแต่ละคน ทำงานกี่ชั่วโมงแล้วก็กี่นาทีนะคะ ขั้นตอนแรกนะคะ เราเอาเมาส์ไปคลิกที่เซลล์ที่เราต้องการหาค่าผลลัพธ์ก่อนนะคะจากนั้นนะคะในการคิดค่าชั่วโมงเราจะใช้ฟังก์ชัน how ในการคิดนะคะ โดยใช้ฟังก์ชันที่แท็บ formula ค่ะเรียกฟังก์ชัน how ขึ้นมานะคะในช่องฟังก์ชัน agreement นะคะช่อง serial number นะคะทำการแทนค่าลงไปนะคะโดยการกำหนดให้เวลาออกนะคะแล้วก็ลบด้วยค่าของเวลาเข้าทำงานนะคะเสร็จแล้วคลิกโอเคค่ะนะคะจะได้เป็นจำนวนชั่วโมงนะคะ จากนั้นนะคะเราไปคิดค่าของนาทีนะคะโดยใช้ฟังก์ชัน minute นะคะทำการเรียก ฟังก์ชันมินิทขึ้นมานะคะ หลังจากนั้นทำการแทนค่านะคะ ลงไปในช่อง serial number นะคะ เสร็จแล้วคลิกโอเคนะคะ ก็จะได้ผลลัพธ์ขึ้นมา แล้วเราก็ทำการ copy สูตร นะคะ ก็จะได้จำนวนชั่วโมง และนาทีของพนักงานแต่ละคนนะคะ ในแต่ละวัน